ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับกินนี้เป็นเกมใหม่เหมือนกันนะ แต่ว่าผมไม่ค่อยแวะมาเล่นเท่าไหร่เพราะแม่งไม่แตกไอเช็ดคกไม่รู้ว่าวันนี้มันจะแตกเฮ้ย มาดิอยู่นะเนี่ย เฮ้ย มาถึงก็เต็มกราฟอยู่นะ เช็ดคกเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะไปไหลต่อไหมไหลต่อไหมยังไง ยังไง ยังไง ยังไงคือแบบผมเล่นแล้วมันค่อยแตกไม่รู้เป็นอะไร เฮ้ย แต่เหมือนวันนี้น่าจะแตกอยู่มั้งเนี่ยดูดีดูทรงมาดีนะมันทรงมาดีอยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปทรงมาดีอยู่นะเช็ดโคกมาถึงก็แตกโอ้ย มาถึงก็แต่ห้าร้อยเลยหรอ มาถึงก็แต่ห้าร้อยบาทเลยหรอเจ็ดโคมาดีจัดว่ะ มาดีจัดว่ะมาดีจัดว่ะโอ้โหผมผมเพิ่งเคยเห็นมันคอมโบเนี่ยเอาจริงเอาจริงคือผมเพิ่งเคยเห็นมันคอมโบครั้งแรกเฮ้ยตเกเตอร์ตเกเตอร์ทีเดียว อุ้ยเย็ดเคเข้าฟรีครั้งแรกเพื่อนๆผมไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วได้เข้าฟรีเลยนะ เข้าฟรีครั้งแรกของผมเลยในเชียตื่นเต้นจัด ตื่นเต้นจัดเช็ดโคก บิ๊กวินไป624บาทครับผมจังหวะนี้โอ้โหตื่นเต้นจริงเนี่ยเข้าฟรีครั้งแรกเลยมันมา มาดูว่าจะเป็นยังไงผมไม่เคยดูช่องอื่นมาด้วยนะว่าในฟรีเกมเป็นยังไงอะครั้งแรกเลยนะมันนะตื่นเต้นจริงตื่นเต้นจริงเช็ดเคโอ้โหในฟรีก็เกลือถามจริงในฟรีมันเกลือหรอกูควรดีใจไหมเนี่ยทำไมทำไมมันดูไม่ต่างจากนอกฟรีเลยวะเพื่อนทำไมมันดูไม่ต่างจากนอกฟรีเลยวะ เออระหวาเข้างี้ไปไงต่อหลาย ๆ ไปเพื่อนหลายๆไป คือตัวคูณมันค้างแค่นั้นใช่ไหมคือมันต่างกันแค่นี้ใช่ปะมันต่างกันแค่นี้จริงปะถามจริงเออละวายวายเต็มกราฟนะจังหวะนี้วายเต็มกราฟเลยนะผมไปไงหลาย ๆ ไปหลายๆไปดิโอ้โหไหลหน่อยไม่ได้หรอวะไหลหกสปินนะครับเพื่อนนะไหลหกสปินจัดมาจัดมาสรงมาดีอยู่เมื่อส่งมาดีอยู่นะครับ ผมทำเป็นเล่นไปโหไม่เคยเห็นเกมนี้ส่งมาดีขนาดนี้เลยนะจริง ผมเล่นที่ไรโคตรเกลือเกมนี้ เป็นเกมที่เกลือโคตรโคตรเลยเป็นเกมเข้ามาใหม่ที่โคตรเกลือ แต่วันนี้ทรงมาดีอยู่ครับผม ก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะเมื่อสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะเมื่อนะย้ำว่าเมนที่ปักหมุดท่อนั้นไม่มีเอเดนทั้งสิ้นนะครับนะ โอ้โหหมดกอกไปแล้วอ่ะฟีสปิน แต่มา200บาทเองอ่ะโอ้โหนั่นกูเพิ่งเคยได้เข้าก็แตกให้กูแค่นี้เองเหรอวะยังก็ใจร้ายเกินแต่ว่าถือว่าส่งมาดีนะไปขออนุญาตลองแบบเบ็ดจังหน้าแบบ60ไปเลยไป ดูดิเบ็ดเบ็ดจังหนักมันจะแตกให้เราไหม คือถ้าเบ็ดนี้ไม่ยังแตกอีกก็โอ้ย น่าจะรวยนะ มันน่าจะเน้นคอมโบรวยๆนะเกมนี้ จัดมาจัดมาจัดมาขอคอมโบแบบรวยๆจังหนักอะขอแจมแจมแหลมแหลมเลยนะพ่อมดนะเสกเงินให้หน่อยได้เปล่ารู้สึกว่า รู้สึกเหมือนว่าจะได้กินตัวตุยังไงแล้วไม่รู้ รู้สึกเหมือนว่าจะได้กินตัวตุยังไงไม่รู้นะเป็นหกสิบกู แล้วแบบห้าวจัดไง เหมือนยัดเป็น 60 เลยอะ่ะห้าวจัดประหลาดบอก ขนาดประหลาดลาออยยังบอกว่าห้าวจัดเช็ดโคอะไรวะนะ อะไรวะนะเล่นอะไรของมึงวะวายมาสวยวายมาสวยอยู่นะไหลๆหน่อยนะเพื่อนไหลๆหน่อยนะ ขอไหลๆหน่อย มันไม่ไหลด้วยเพื่อนมาหน่อยดิวะ ฮัลโหลอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเหงาอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเหงาอย่าเพิ่งเกลือจัดไม้หน่อยจัดไม้เยอะเลยไม่หน่อยอ่ะ ขอไหลๆขอไหลๆโอ้โหเช็ดโคงมันไม่ไหลแล่ะเพื่อนวายมางี้วายมางี้สวยอยู่วายมางี้สวยอยู่ไหลไหมไหลไหมจังหวะนี้ว่าไง ไหลไปดิโอ้โหไหลตัวเดียวก็ยังดีวะไหลตัวเดียวดีกว่าไม่ไหลวะไหลตัวเดียวก็ยังดีกว่าไม่ไหลวะโหแล้วดูมันไหลทีละตัวเช็ดโคกมึงไหลให้กูทีละเยอะๆหน่อยก็ได้เออโหทีพอบ่นไหลตัวเดียวไม่ไหลสองตัวเหมือนมันกวนตีนผมนะเพื่อนนะเหมือนมันกวนตีนผมนะจังหวะนี้ ผมโดนกวนตีนมั้ยพีจีเล่นกูแล้วไงพีจีมันเล่นกูแล้ว เอาหน่อยอย่าพึ่งเงียบเพื่อนอย่าพึ่งเงียบขออีกหน่อยได้ไหมขอแบบตอนแรกขอหลไรๆแบบตอนแรกอะฮัลโหลจุกอยู่นะจุกอยู่นะ จุกอยู่นะเช็ดโคเป็นหกสิบทำไมมันแตกเบาจังวะโอ้โหมาหมดเป็นหมดวะเสียงเสียงแม่งเลย ผมว่ามันต้องมีพลิกกงพลิกเกมกันว่าไหลจ่อโอ้โหวายมางี้วายมางี้ก็ไหลต่อดีวายมางี้ก็ไหลต่อดีไหลๆไปเพื่อนอย่าหยุดอย่าย่อนอย่าอย่าหยุดอย่าย่อนไหล ๆต่อหน่อยดีวะมึงหยุดง่ายจังอ่ะเพื่อนโอ้โหหรือวายเต็มกราฟอย่างนี้สวยงามเลยไปต่อไปต่อเพื่อนเต็มกราฟขอแบบเต็มกราฟได้ไหมขอแบบเต็มกราฟให้ไม่เหลือช่องว่างเลยได้เปล่ากำลังมาดีเลยกำลังมาดีเลยเมื่อกี้โอ้โหเสียดายเสียดายเกือบได้เต็มกราฟแล้วนะเพื่อนนะแต่ไป500บาทดอกนี้ ถือมาอยู่ถือมาอยู่ ผมว่ามันต้องได้อีกแหละ ผมว่ามันต้องได้อีกแต่มันต้องใช้เวลา มันต้องใช้ความอดทนเกมเนี้ยเชื่อผม แล้วต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเลยแหละ เออ สูงพอสมควรเลยแหละจริงโหูเหลือสองร้อยแล้วอะเช็ดเคกูกดยังไงให้เหลือสองร้อยวะเนี่ย อย่าหยุดอย่าย่อนดีวะทรงมันกดเพลินไปหน่อยเพื่อนเลยอ่ะมึงเอาเลยอะ ถ้ามึงจะหมดมึงก็เอาให้หมดไปเลยไป อ่ะ อ่ะกูให้เลยไป โอ้โหสุดท้ายก็เกลืออยู่ดีเพื่อนผมเล่นเกมนี้แม่งเกลือจริงๆว่ะเรียบร้อยโหกูเล่นยังไงให้หมดตูดว่าน่าจะพันกว่าเช็ดเคโอเควันนี้ขอพาเป็นเท่านี้ก่อนเลยละกันนะเมื่อนใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันเช่นเคยด้วยนะครับผมและใครจะตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนเทปประมุดเอาไว้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับมีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะเพื่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับผม